สำหรับประโยค besok apa yang akan kita lakukan แปลว่า พรุ่งนี้ เราจะทำอะไรกันคำว่า besok แปลว่า พรุ่งนี้คำว่า akan แปลว่า จะคำว่า lakukan แปลว่า ทำคำว่า kita แปลว่า เรา สำหรับประโยค Saya tidak tahu. Kita punya satu hari untuk berkeliling di. Haruskah kita bertanya kepada pemandu wisata kita? แปลว่า ฉันไม่รู้ เรามีเวลาอีกหนึ่งวันสำหรับเดินเที่ยวในเมือง ลองถามไกด์ของเราดีไหมประโยค Saya tidak tahu แปลว่า ฉันไม่รู้คำว่า punya แปลว่า มี คำว่า satu แปลว่า หนึ่ง คำว่า hari แปลว่า วันคำว่า untuk แปลว่า เพื่อสำหรับคำว่า berkeliling แปลว่า เดินรอบ ๆ เดินเล่นคำว่าด i แปลว่า ที่ คำว่าก็ตา แปลว่า เมือง คำว่า h a r u s k a แปลว่า ควรจะ คำว่า bertanya แปลว่า ถาม สอบถาม คำว่า kepada แปลว่า แก่ ที่ คำว่า pemandu แปลว่ามัคคุเทศคำว่า วิสตาแปลว่าการนำเที่ยว